ตามที่ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วนะคะว่า ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยค่ะวันนี้นะคะเราขอต้อนรับผู้เรียนนะคะเข้าสู่การเรียนรู้และเข้าใจโลกของผู้สูงอายุ สิ่งแรกที่พวกเราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือนิยามคำว่าสูงอายุ ซึ่งคำว่าสูงอายุในแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันนะคะวันนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายนะคะ ซึ่งแบ่งออกเป็นทางด้านร่างกายภายนอก รวมถึงเรื่องของทางด้านการเปลี่ยนแปลงอวัยวะภายในของร่างกาย และเราจะได้พบกับภาวะสุขภาพ หรือว่าความเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะ รวมถึงการที่เราจะพาทุกท่านไปได้รู้จักกับท่าการออกกำลังกายเพื่อการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุค่ะ